สิบบาทค่ะ โอ้ย เมื่อยเด้ตื่นเศร้านี่กะ เพียเพียเนาะสำหรับตอนนี้เนาะค่ะเจ็ดโมงกะลุกขึ้นมาเล่นโลมาเนาะเล่นไตใหม่ไปเรื่อยๆ ชิวๆดีกว่า มือนี่อ่ะโอเค ได้มาอีก 10 บาท โอ้โห เสียดายมงกุฎ โอเคค่ะ สำหรับโลมาผู้ใดมีสูตรกะ สามารถทักเข้ามา แนะนำหนูนะได้เลยเนาะค่ะ อยากลองสูตรใหม่ๆเบิ่งไหม สูตรฟันสิงโตอย่างกับเสียกะ ทักเขามาได้เลย หามีโอกาสกะสิ มานังทดสอบเบิงเนาะค่ะโอ้โหเชื่อเสีอดอโลกับดาบขวาน โอเคสำหรับมื้อนี้วันที่3เอ็ดโอ้โหเชี่ยโบนัสฟันสิงโตเขาเฮ้ย โคตรเอา โอเค สำหรับมื้อนี้บ่มีสูตรแล้วค่ะ ไป เดี๋ยวสิ กดมั่วๆไปเลยเอ่อขวาค่ะโอ้โหโลี่อย่างวะ โอเค เดี๋ยวต่อไป เอ่อใช้โอเค ดักคู่โอ้โห โดนนี่อย่างวะ โอ้โห โลอย่าวะสามสิบหกบาทเอ่อต่อไปกลางค่ะ สวย โอ้โหสามโล กลับมาสามโลคือเก่าแล้วนะคะหาสิบสี่บาท นี่อย่างวะโอ้ทรงถ่ายปีเก่าโดยสามโลไปค่ะ เดี๋ยวปรับใหม่เป็น เออสิบห้าบาท โอเค เดี๋ยวสิ ค่อยๆ ปั้นไปเนาะค่ะ มือนี้เขาสิเล่นใต้ไม้ชิวๆ เลย บอสซีเรียสบอสกดดันเจ้าของเนาะ โอ้โห เสียดาย โอ้โห มาแบบซี่หนึ่งร้อยบาท โอเค โอ้โห เมื่อกี้ได้โลดแล้วค่ะ แถวหนึ่งจังได เออ โอ้โหร้อยเจ็ดสิบบาท เฮ้ยเอียวะ เฮ้ยโคตรเอาเลยร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะค่ะ บิ๊กวินแตก โอเคเดี๋ยวปรับเป็นสามสิบบาทค่ะ ไปค่ะ โอ้โห แตกดีเนาะค่ะ เอามาอีกแล้วร้อยหกสิบจังไหน โอเค เดี๋ยวฮอดหกร้อยหนูนะที่ปรับมาอีกเทียนึงเนาะ อ่ะสี่สิบบาทองุ่นค่ะ อืม ได้โลติดไปน้ำองุ่นอีก โอ้โห อีกข้างเดียวสิได้เขาฟีสปินได้ปะเขาให้โอ้โหเสียดายโบนัสสามสิบบาทค่ะ โอเคเดี๋ยวดูนะกะ่เอ่อขอฝากไว้น้ำแน่นาะค่ะ กับช่อง รักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้หนูนะน้ำแน่นาะค่ะ โอเค อย่าลืมเข่ากลุ่มเทเลแกรมล้วเนาะเขามีกิจกรรมดีๆให้เล่นเนาะแจกเครดิตฟรี เขามาเล่นกันได้สู้มือเลยเนาะค่ะ เฮ้ย โอ้โหสองแถวสวยงามร้อยหกสิบบาท จังไหนองุ่นไม่อีกแถวนึง นั่นละไม่อีก โอเค แจกันเข่าหาครั้งแล้วอีกครั้งนึง โอ้โห บ่ได้ว่ะ สองร้อยเก้าสิบบาท หาข้างค่ะ มาสี่สิบ เดี๋ยวออกฟิสปินนี่ น่าจะได้ปรับใหม่เนาะ อเค โอเคอีกยี่สิบบาท เออหกสิบโอเคค่ะบวกมาสี่ร้อยสามสิบบาทเนาะเดี๋ยวดูนะออขออนุญาตปรับใหม่เลยก็แล้วกันเนาะ เป็นหกสิบบาทตามสูตรไตใหม่ของเขาสวยงามิบเออมาแบบสินั่นละมาร้อยแปดสิบบาท โอ้โห แตกโคตรดี ถือว่าโอเคอยู่เนาะคะ่ะ ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ สำหรับเวลาที่ไต่เลนก็คือ7โมงแล้วค่ะ หากผู้ใด อยากร้องเลนก็สามารถไปร้องได้เลย สี่ช่องค่ะ เอาแจกันสวยงาม โลจังไรอีก โอ้โห ขาดอีกข้างนึง ว่าสั้นที่ได้ฟีสปินสิบข้างเนาะ มักขาดข้างเดียวตลอดเลย สองรอบแล้วนะ จกกันมาค่ะ เออโลมา สวย เออยี่สิบบาท โอเคค่ะ ที่จริงหนูนาวา มันหนาจะแบบนับคอมโบในฟีสปินเนาะ เราก็เอาไปเติมฟีสปินในเขาอย่างเสียหนาจะมีเนาะ แต่มันไม่มีให้อะโลมากอะจังหวะแล้วมันเกมมันโดนแล้ว พันสองนะคะตอนนี้ยังคอยพันหาเขาจังปรับมาอีกเทียนึงอังุนค่ะ โอเคดูนะว่าสีร้องเล่นอ่อ สูตรลากไม่อีกจักรอบอยู่เนาะแต่ว่า เดี๋ยวขอแบบหาเวลาเล่นดี ๆ ก่อนดูนะก็ถือว่าสูตรลากไม่ดีก็โอเค อยู่นะโอ้เสียดายโลกขาดแถวสองล็อกกลาง สวย โอ้โหสามร้อยหกสิบเข่าจังไหน ม้าอังุนอีก แจกันเขา่าโอเค มา อีกเทียนึง โอ้เสียดาย ล็อกสามบอมีองุนโอเค ค่ะบวกมาอีก400บาทถึง โอเค ไปปรับใหม่พันหกแล้วค่ะ ตอนนี้ โอ้โหส่วนมากเวลาขืนไม่ร้อยห้าสิบอะ มัน เข่ายากเนาะมันค่อนข้างที่จะดูดอะแต่ว่าอ๋อไม่หกสิบนี่ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับหนูนะค่อนข้างดีเลยสำหรับไม่หกสิบ หูเชื่อบ่เขาโอเคหาสิบบาทค่ะ โอ้โห จะได้ เหลือหกร้อยเราเบิ้งว่ะ เออ โอ้โห แถวหนึ่งมาสามร้อยได้ยุ ล็อกสามโมมิโล โอเค ค่อยๆ ไต่ขึ้นไป โอ้โห แปดร้อยมาว่ะ มาค่ะแปดร้อยโอเคขึ้นๆ ลงๆ แล้วค่ะ ค่อยๆ ไต่ไปค่อย ๆ เก็บไป เห็นหลายคนบอกนะคะว่าไปเล่นพี่จีไก่เบิร์ดกลับมาเล่นโลมาเก็บทุนคืน แล้วก็กลับไปเล่นพี่จีไหมแล้วก็ได้ถอนเนาะคะ่ะเออหนูนาก็ใส่วิธีนี้คือกันเนาะเวลาเขาแบบใกล้เบิร์ดตั้งแต่มาเก็บในโลมาเนาะค่ะเพราะโลมาอ่าขึ้นมาได้จักร้อยสองร้อยเนียย้ายไปพี่จีก็ได้กะเล่นได้เนาะค่ะโอ้โหม้าว่ะมงกุฎสามอัน อู้เสียดายล็อกสามโมเแมนโลว่าสันกับสิงโตว่าสันทีเดต่อคอมโบเป็นคอมโบซีเนาะต้องแต่ปรับม้าไม่ร้อยหาสิบนี่ เข่ายากด้วยนะ โอเคซีช่อง อ่า ดับฝันเออสี่ร้อยบาทค่ะ ขาดข้างเดียวเีเดเข่าฟิสปินแล้ว้บ่เข่าหายเมื่อวานหนูนาวน เพราะแบบแตะ แต่พันหกปุ๊บ มันก็สิลงไปคืน แล้วก็ขึ้นมาพันหกแล้วก็ลงไปคืนวนยุ่งสิโดนแล้วนะเนี่ยลงมา โอ้โหตกล็อกสองบ้าว่ะ โอเคร้อยห้าสิบบาทค่ะพันสี่สวยบ่เขาเลย เออเมื่อก่ะเขาที่ละหาสิบหาสิบอี่ยงวะแถวนึงเอ้ยสองแถวหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยบาทอ่ะตอนนี้พันแปดละ พงขึ้นมาแล้ว จะลดลงไปคืนบออังุนมา จังไดอีกโอ้โหร้อยนึงค่ะ อังุนมา สวย ดาบขวาน โอเคได้โล่อีกค่ะ คอมโบซี่ได้เข่าฟีสปินอีกแล้ว นั่นละมาหาสิบบาท เฮ้ยมาว่ะคอมโบหา คอมโบหกต้องเขาโอ้บ่เขาเชียเสียดายว่ะสะสมที่หาร้อยบาทเนาะค่ะ แล้วก็ได้ฟีสปินหาข้าง เออ ฟิสปีดหาข้างค่ะ สวยซีช่องเดโลค่ะ โอเค ค่อยๆเก็บไปตอนนี้สะสมที่ 700 บาท เอออร่อยนึงจังไหนโอ้โห เออ มาหาสิบบาท โอเคค่ะ 850 2,400 เออยังได้อยู่ สวยงาม200 บาทแจกันหมายอีกทำไมอีกครั้งนึงโอ้โหเสียดายฮาไว้ตกล็อกกลางเลยหนูนะที่ได้อยู่นะล็อกที่2มาเป็นล็อกกลางสวย 300 บาทองุ่นมาค่ะโอเคขอโลโอ้โหโลบ่ตกล็อก2 350 บาทเนาะค่ะโอเคเออโอ้โหมึงเสียดายเสียดายมงกุฎว่ะ อย่างวะโอ้ ไม่ร้อยหาสิบเบอร์เวอร์ปันไดเนาะสำหรับเวลาเจ็ดโมง อาจจะต้องเล่นไม่หกสิบโอเคมาแปดร้อยโอเคค่ะสามพันพอดี เออหนูนะเอาซ้ำนี้ก็แล้วกัน เอามาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทเนาะค่ะได้มาทั้งหมดสามพันก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยว